วัสดีค่ะ ดิฉันวังศาสตราจารย์ดรถนอมพรเลาหะจรัสแสง ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการศึกษา หรือ IT for Education สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่ 1 เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะทำให้ทุกท่านเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ ของนวัตกรรม IT เพื่อการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญกับไอทีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาท แนวคิด ความสำคัญของไอทีเพื่อการศึกษาได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ และความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ ที่สำคัญกับไอทีเพื่อการศึกษาได้ค่ะโดยในหัวข้อแรกนี้ เราจะไปทำความรู้จักและเข้าใจภาพรวมของโมดูลหนึ่งกันก่อนนะคะ เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ที่เราได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกๆด้าน รวมทั้งในด้านของการศึกษา หรือการเรียนการสอนนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา มักจะได้รับการมองว่าเป็นสิ่งที่ตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลง แต่จริงๆ แล้วก็ได้รับการท้าทายแล้วมองว่าเป็นพลวัตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วยนะคะ ปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ที่กำลังเรียนอยู่ในยุคศตวรรษที่21ถือว่าเป็นผู้เรียนในยุค Net Generation หรือ Net Gener นะคะ ซึ่งมีลักษณะนิสัย ความชอบ และการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากผู้คนในยุคก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอที โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ในขณะนี้ จะเกิดมาในยุคที่การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช้เว็บ เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เครื่องเล่นเพลง หรือเกมเป็นต้น ดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมออนไลน์ เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ผู้เรียนส่วนใหญ่ในยุคนี้จึงมีความคุ้นชินกับไอที และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้เรื่องที่สนใจ หาความบันเทิง รวมทั้งการสื่อสารกับผู้อื่น ผ่านโซเชียลมีเดียบนโลกออนไลน์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับครูผู้สอนในปัจจุบันที่จำเป็นต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และก้าวไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถนำข้อได้เปรียบต่างๆ ของไอทีมาใช้ประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย ท้าทายรวมทั้งสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ในชื่อของ MOOC หรือ Massive Open Online Courses ค่ะ โดย MOOC จะมีการใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนแบบปกติ เช่นวิดีโอ หนังสือ กระดานข่าวกระดานสนทนาแบบทดสอบเป็นต้นค่ะ ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ และสามารถที่จะสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้ช่วยสอน รวมถึงสอบถามรายละเอียด เนื้อหาต่างๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถตั้งคำถามโดยให้เพื่อนนักเรียนที่มีอยู่ทั่วโลกมาช่วยกันมาตอบได้ ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้ทุกเวลาตามความสะดวกของตนเองค่ะ ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้การเรียนรู้ในแบบของ MOOC สามารถที่จะกระตุ้นการเรียนรู้และยังเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน แปลกใหม่ จูงใจผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดในที่สุดค่ะ ึ่งแน่นอนค่ะ รายวิชาไอทีเพื่อการศึกษา หรือ IT for Education นี้ ก็เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของ MOOC เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งด้วยคุณสมบัติของ MOOC ที่จะทำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนในกระบวนวิชานี้ได้รับประโยชน์ จากเนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบ และการมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันอีกด้วยค่ะ ในโมดูลนี้ นอกจากผู้เรียนจะทำความรู้จักกับภาพรวมของบทเรียนออนไลน์แล้ว ยังจะได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎี ความหมาย และขอบเขตดังนี้ค่ะ แนวคิดความสำคัญทางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ความแตกต่างกันของรูปแบบการเรียนรู้ หรือ learning style ของผู้เรียนแต่ละคน ความหมายแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สำคัญ การจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หรือ learning theory matrix ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน หรือ new models of learning และทักษะที่ผู้สอนควรมีในยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ next generation of teachers ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับภาพรวมของการเรียนการสอนในโมดูลนี้ แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะ นี่เป็นเพียงส่วนแรกเท่านั้น ทุกท่านได้ฟังแล้ว รู้สึกสนุกและอยากติดตามเนื้อหาในตอนต่อๆไปกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นอย่ารีรอค่ะ ไปเรียนรู้เรื่องต่อไปกันเลยนะคะ thank you